สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวิชา Photoshop ในวันนี้ ครูฝ้ายจะมาสอนเรื่องการแต่งภาพเป็นเอฟเฟกหมอกควันค่ะ แล้วก็จะสอนเรื่องการพิมพ์ข้อความลงบนภาพด้วย ไปดูกันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะ เปิดไฟล์ภาพขึ้นมา กด Ctrl O ค่ะ แล้วก็ไปเลือกไฟล์ภาพที่เราได้เตรียมไว้ในโฟลเดอร์ เมื่อเปิดไฟล์ภาพขึ้นมาแล้วนะคะ ทำการ Copy โดยการลากไปที่ Create New Layer ค่ะ หรือจะกดคีย์ลัด Ctrl J ก็ได้นะคะ จากนั้นไปกดที่ปุ่ม Adjustment Layer คลิกที่ Level นะคะ ส่วนตรง Channel ให้คลิกที่ Blue ค่ะ จากนั้นก็มาปรับค่าความคมชัดที่ Level กันนะคะ ให้สียิ่งตัดกันยิ่งดีที่สุด จะได้ทำการไดคัตได้ง่ายขึ้น เสร็จแล้วก็ไปเลือกที่ Quick Selection ค่ะ เสร็จแล้วเราก็มาระบายในส่วนที่เราต้องการจะตัดนะคะ เมื่อระบายเสร็จแล้วนะคะ ไปดีลีที่เลเยอร์มาค่ะ คลิก refine edge คลิกที่ smart reduce เพื่อเก็บรายละเอียดขอบให้มันเรียบเนียนขึ้นนะคะ ระบายขอบไปเรื่อยๆ เมื่อเก็บรายละเอียดส่วนที่เป็นขอบเสร็จแล้วนะคะ ก็มาปรับค่าที่ adjust ตามความต้องการของเราเลยค่ะ ดูตามความสวยงามความเหมาะสมด้วยนะคะ เมื่อปรับเสร็จแล้วก็กดโอเคค่ะ พอเราได้เส้น selection ตามที่ต้องการแล้วก็ทำการลบพื้นหลัง โดยกด Ctrl Shift I ก่อนนะคะ จากนั้นก็กดปุ่ม delete ได้เลย ต่อไปเราก็จะไปที่เมนูไฟล์ New เพื่อสร้าง Artwork ขึ้นมาใหม่ ปรับค่า Resolution ที่ 300 ค่ะ ต่อไปก็คลิกที่ Adjustment Layer เลือกที่ Gradient เนื่องจากว่าต้องการให้มีการไล่สีนิดนึง เราก็มาปรับเฉดสีตามใจชอบได้เลยค่ะ ก็จะมีหลายเฉดให้เลือกมากมายเลย เราสามารถเลือกได้ว่าต้องการจะให้ตรงไหนเป็นสีอ่อนหรือสีเข้มค่ะ เมื่อได้เฉดสีที่เราต้องการแล้วก็กดโอเคค่ะ ต่อไปนะคะ เราจะไปดึงภาพนางแบบที่ตัดไว้มาใส่ในอ r t w o เวร์จงจำไว้นะคะ ทุกครั้งที่เราต้องการที่จะย่อขยายภาพ อย่าลืมกดชิปค้างไว้ เพื่อไม่ให้ภาพเสียทรงไปจากเดิมค่ะ เสร็จแล้วก็มา Copy Layer นะคะ แล้วเราก็มาตั้งชื่อเลเยอร์บนว่า Liquify เลเยอร์นี้เราก็จะปิดตาแล้วก็ล็อกมันไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปทำอะไรมัน เราจะมาทำงานเลเยอร์นี้กันค่ะ ต่อไปก็สร้างเลเยอร์มาร์กตั้งค่าโฟกราวให้เป็นสีดำกดปุ่มัลเทอร์เน d e ีลีทเพื่อให้เป็นสีดำตามโฟกราวค่ะ จากนั้นสลับให้เป็นสีขาวนะคะ แล้วไปคลิกที่เครื่องมือบัตรค่ะ ต่อไปเราก็มาปรับค่า opacity ให้จางลงหน่อย เพื่อที่จะได้มองเห็นภาพนะคะ แล้วก็มาเลือกแบบหัวแปลงที่เราต้องการกัน เราก็จะเลือกหัวแปรงแบบขอบฟุ้งก่อนนะคะ ระบายส่วนที่เป็นใบหน้า ต่อไปจะเลือกบัตร ที่เป็นควันนะคะ เป็นบัตรฟรีที่นักเรียนก็สามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้ เดี๋ยวครูฝ้ายจะโพสต์ลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะ รวมทั้งวิธีติดตั้งบัตรด้วยเช่นกันค่ะ เมื่อได้บัตรที่ต้องการแล้ว แต่ว่าองศายังไม่ได้นะคะ ให้คลิกที่เมนู rotate view to หรือกดคีย์ลัดตัว R ก็ได้ค่ะ เมื่อปรับองศาได้แล้วก็กดตัว B เพื่อให้กลับสู่เป็นบัตรเหมือนเดิมนะคะ ทำแบบนี้สลับกันไปเรื่อยๆก็จะประหยัดเวลามากขึ้นค่ะ เสร็จแล้วเรามาทำงานที่ Layer Liquify กันค่ะ ไปที่เมนู Filter เลือก Liquify ค่ะ คลิกที่ forward warp to ดึงในส่วนที่เราต้องการจะทำให้มันเป็นควันนะคะ ดึงให้สุดขอบภาพไปเลย เสร็จแล้วก็กดโอเคค่ะ ต่อไปก็สร้างเลเยอร์มาขึ้นมา ปรับค่า opacity ให้พอเห็นภาพจางๆ หน่อยนะคะ จะได้ทำงานง่ายขึ้น แล้วก็จัดการระบายด้วยบรัชที่เป็นควันเหมือนเดิมเลยค่ะ เสร็จแล้วเราก็มาเพิ่ม opacity ให้เห็นภาพชัด 100%กันนะคะแล้วมาดูว่าควรจะเก็บรายละเอียดกันตรงไหนบ้าง ต่อไปก็ใช้เครื่องมืออ r a s เซอร์ทูลบส่วนเกินออกเล็กน้อยค่ะ เมื่อแต่งภาพเสร็จแล้วนะคะ ต่อไปจะมาพิมพ์ข้อความสั้นๆลงบนภาพกันค่ะ จากนั้นก็คลิกแล้วก็พิมพ์ลงไปบนภาพ พิมพ์เสร็จแล้วกดชิป ค้างนะคะ แล้วก็ดึงเพิ่มขนาดตามต้องการ แล้วก็เลือกรูปแบบฟอนต์ที่ชอบตรงคาแรคเตอร์ได้เลยค่ะ เมื่อได้ฟอนต์ที่ถูกใจแล้วนะคะ มาสร้างเอฟเฟกควันที่ตัวอักษรกันค่ะ สร้างเลเยอร์มาร์กขึ้นมา แล้วก็ใช้บัตรระบายไปค่ะจำไว้นะคะว่า ถ้าหากมาร์กเป็นสีดำบัตรจะต้องเป็นสีขาว หรือถ้าหากมาร์กเป็นสีขาวบัตรก็จะต้องเป็นสีดำเท่านั้นค่ะ คือสีจะต้องสลับกัน ถ้าเป็นสีเดียวกันระบายไปก็จะไม่เห็นอะไรเกิดขึ้นค่ะ